าเข้ามาในหน้าโฮมอย่างนี้ครับให้ปัดด้านซ้าย 1 ทีครับปัดด้านซ้าย1ทีปุ๊บเราจะเห็นหน้าวิดเจ็ตนะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับรูปไอคอนจะใหญ่ ๆ ในลักษณะประมาณนี้ เราสามารถที่จะเพิ่มวิดเจ็ตต่างๆ ขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าบางจุดยังมีบั๊กยังมีอะไรอยู่นะอาจจะใช้งานยังไม่ได้เต็มที่วิดเจ็ตละต่อไปเรามาดูหน้าโฮมที่คนสนใจว่าเอ้ยแล้วเราจะดึงวิดเจ็ตมาที่หน้าโฮมได้อย่างไรนะครับอย่างแรกเราสามารถที่จะ กดค้างไว้ที่วิดเจ็ตนั้นนะครับ แล้วก็ move อ่ะย้ายเหมือนย้ายแอปมาด้านขวา เห็นปะมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ แล้วก็เราสามารถกดดันได้เลย เห็นไหมครับว่าวิดเจ็ตต่างๆ ก็จะอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการ มันจะเป็นเหมือนการย้ายแอปพลิเคชันนั่นแหละครับนะว่าเราอยากจะให้อยู่ตรงไหนอย่างไรจัดตำแหน่งได้นะครับ อันดับต่อมาครับมีวิดเจ็ตที่สามารถใช้ สแต็กคืออะไร ผมยกตัวอย่างให้ดูก่อน เนี่ย เราเห็นวิดเจ็ตหลาย ๆ ตัวอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะนำวิดเจ็ตต่าง ๆ เหล่านี้ไปอยู่ที่หน้าโฮม ถ้าสมมุติว่าดึงไปหลาย ๆ ตัวเลย มันก็จะรกพื้นที่เปล่า ๆ เขาก็เลยจะใช้รูปแบบสแต็กสแต็กก็คือการจัดเป็นชั้น ๆ ครับ วิธีการนะครับก็คือจิ้มค้างที่แอปพลิเคชันนั้นครับ แล้วก็เลือกไปที่ Edit Home Screen เหมือนเดิม เพื่อที่จะทำให้ไอคอนมันเขย่าเขย่านะฮะ มุมบนซ้ายเห็นเครื่องหมายบวกไหมครับ กดเครื่องหมายบวกตรงนั้นครับผม และเราก็จะมีเห็นไหมครับคำว่า Smart Stack อยู่ข้างบน ถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่าง เราจะเห็นคำว่า Smart Stack Battery Calendar Fitness Map App Music Note อะไรประมาณนี้นะครับ Siri Shortcut Screen Time Weather นะครับผมลองเลือกอ่ะเป็น Smart Stack Smart Stack เราจะเลือกได้ว่าเป็นไซส์แบบไหน จะมีไซส์เล็กกับไซส์กลางนะครับ Advidget นะเห็นไหมครับ สมาร์ตสแต็กก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ ด้านบนสุดคือสมาร์ตสแต็กเห็นจุดไข่ปลาที่อยู่ด้านข้างขวาปะที่เป็นรูปผม นั่นหมายความว่าเราสามารถเลื่อนลงมาได้นะครับ เลื่อนลงมาได้นะก็จะมีบิจเจตต่างๆเห็นไหมต่อมาครับเรื่องที่ 2 ก็คือแอปไลบรารีแอปไลบรารีคืออะไรปกติเลยนิสัยของผมเนี่ยดูดูหน้าแอปของผม คือลงมาเยอะมากคือเต็มเลยอะแล้วบางทีเราจะหาแอปต้องค้นหาอย่างเดียว นะครับแอปไลบรารีเขาจะทำในลักษณะนี้ครับ ให้ดูจุดไข่ปลาที่ข้างล่างนะครับ อย่างแรกก่อนครับ ตรงจุดไข่ปลาเขาจะบอกหน้าต่างแอป ใช่ไหม เราสามารถที่จะจิ้มค้างเอาไว้ แล้วก็สวายซ้ายเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับ เพื่อไปยังหน้าของรวมแอปนั้นๆ คราวนี้เราลองมาเลื่อนที่หน้าอันดับสุดท้ายก็คือผมเลื่อนมาหน้าขวาสุดละ เห็นปะ จุดไข่ปลาขาวๆจะอยู่ขวาสุดแล้วนะ แล้วหลังจากนั้นครับผมตวัดด้านขวาอีกทีหนึ่ง มันจะขึ้นคำว่าแอป Library ขึ้นมา ซึ่งในแอป Library ตรงนี้ อันแรกนะครับมุมบนซ้ายจะบอกว่า suggestion ก็คือเป็นการแนะนำจาก Siri อันดับที่2ครับขวามือจะบอกว่า recently add หมายถึงแอปพลิเคชันที่เราเพิ่งติดตั้งจาก App Store ลงมา อยากให้ดูตรงนี้นิดนึงครับมันจะมี 3 ไอคอนใหญ่ใช่ปะ่ะ แล้วก็อีก 4 ไอคอนเล็ก ตรงนี้หมายความว่าถ้าเราแตะบริเวณไอคอนใหญ่ มันจะเข้าไปอย่างแอปพลิเคชันนั้นเลยเห็นไหม แต่ถ้าเราแตะตรงบริเวณแอป4แอปตรงนั้นนะครับ มันจะเข้าไปดูแอปทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่นั้น ก็จะเห็นว่าเนี่ยแอปไหนบ้างที่ผมเพิ่งติดตั้งลงไป แล้วคราวนี้เขาก็จะแบ่งเลยครับว่ามีหมวดหมู่อะไร อย่างเช่นโซเชียลมีเดีย creativity ใช่ไหมฮะ productivity จัดเป็นหมวดหมู่ให้ สมมติผมลองเข้าไปดูในโซเชียลมีเดีย จะเห็นไอคอนของ Line Facebook IG ใช่ป่ะครับ ผมแตะเข้าไปดูทีหนึ่งแอปต่างๆ ก็จะมารวมในนี้นะครับ ไทยชนะเป็นโซเชียลด้วย creativity เหมือนกันนะครับแอปเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปตัดต่อ จะจะรู้สึกว่าเฮ้ยแอปนี้ผมโคตรเยอะนะฮะประมาณนั้น แล้วก็มันจะทำให้เราค้นหาได้ง่ายมากขึ้นนะเราจะแบบเอหมวดหมู่เข้ามาหมวดหมู่ในตรงนี้นะฮะในฟีเจอร์ของแอป Library มันจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งครับก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่เมนู Home Screen ะครับเราจะมีการปรับตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Add to Home Screen App Library Only แล้วก็ Show in App Library นะฮะคราวนี้ผมจะทำอันนี้ให้ดูก็คือ ขอเห็นจุดๆบริเวณของแอปข้างล่างที่เยอะๆไหมฮะผมสามารถซ่อนหน้าต่างแอปนั้นได้ เดี๋ยวทำให้ดูว่าทำอย่างไร วิธีการก็คือให้จิ้มค้างที่แอปพลิเคชันไหนก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเลือกไปที่ Edit Home Screen หรือว่าแก้ไขหน้า Home และหลังจากนั้นพอขึ้นหน้าต่างเขย่าเขย่าแบบนี้แล้วใช่ปะ่ะ เราให้แตะบริเวณจุดไข่ปลาด้านล่างครับ มันจะขึ้นมาอย่างหน้าต่าง edit page นะครับ edit page ตรงนี้จะรวมหน้าต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันเอาไว้นะครับ ถ้าเราอยากจะซ่อนเอาไว้เราทำไม่ติ๊กมันครับ เนี่ยครับ ผมก็จะเอาเครื่องหมายถูกออก แล้วผมจะเหลือค้างไว้แค่ 2 หน้านะครับก็คือหน้า 1 กับหน้า 2 จากนั้นผมกดเสร็จสิ้นนะครับ เนี่ย แล้วก็กดดันอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับว่าตอนนี้จากจุดไข่ปลาหลายๆ จุดนะครับ จะเหลือแค่ 2 จุดก็คือหน้าหลักแล้วก็หน้าที่ 2 ซึ่งเราอาจจะมาจัดสรรก็ได้ว่าหน้าแรกนะครับเอาไว้เป็นแอปที่ใช้งานบ่อยๆ แล้วหลังจากนั้นครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเข้าไปดูแอปทั้งหมดทำยังไง เราก็สวายมาด้านขวาครับเขาก็จะเรียกแอปไลบรารีขึ้นมา มันก็จะทำให้เวลาที่เรามีแอปเยอะๆก็จะสามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้ ง่ายมากขึ้นนะครับ อันนี้คือในส่วนของแอป Library Let's go!